พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช ตอน ชุดสาธิตการเชื่อมต่อ และการเข้าถึงข้อมูลการทำงานของเครื่องจักรด้วยเทคโนโลยี IIoT ปัจจุบัน โรงงานส่วนใหญ่ในเมืองไทย ยังไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลการทำงานของเครื่องจักรอย่างมีประสิทธิภาพ และทันเวลา จึงนำข้อมูลมาใช้ให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดได้ไม่ดีเท่าที่ควรครับ นักวิจัยไทยจึงได้พัฒนาชุดสาธิตการเชื่อมต่อ และการเข้าถึงข้อมูล การทำงานของเครื่องจักรโดยระบบ Industrial Internet of Things หรือ IIoT เพื่อหนุนผู้ประกอบการไทย สู่อุตสาหกรรม 4.0 ครับ นักวิจัย สวทช พัฒนาเทสเบดการเชื่อมต่อและการเข้าถึงข้อมูล การทำงานของเครื่องจักรด้วยเทคโนโลยี IIoT เช่น แพลตฟอร์ม n e t p i ยที่พัฒนาโดยสวทช เพื่อรองรับการใช้งาน IIoT ให้แก่อุตสาหกรรมไทย จุดเด่นของเทคโนโลยีนี้คือชุดสาธิตที่จำลองการเข้าถึงข้อมูลจากอุปกรณ์ PLC